เอาละต่อมาอีกทีนึงน้ำมีอยู่แล้ว ใช่ แล้วเกิดมาก็เจอน้ำแล้วนะครับ อากาศก็มีอยู่แล้ว เจอมาเกิดก็เจออากาศแล้วนะครับ ใช่ไหมฮะโลกมีอยู่แล้วมันก็เหมือนกันนะครับ เกิดมาก็อยู่ในโลกแล้ว ใช่หรือเปล่า ใช่นะถ้าพูดไม่ผิดหรอกตอนนี้ เหมือนกับ ที่ที่พระพุทธเจ้าไปเจอเลยครับ คือความว่างมีอยู่แล้วไม่มีอะไรมีอยู่แล้ว มันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่สามารถทำลายได้นะครับ ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงก็ทำลายไม่ได้พลังงานตัวนี้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับ ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลง ไม่มีผู้ใดทำลายได้นะครับ ต่อให้เทพ พรงองค์อินต่อให้พระเจ้าก็มาทำลายไม่ได้นะครับเห็นไหม ให้พระเจ้าที่เขาว่าก็ทำลายไม่ได้ โอเคไหมครับทำนองนี้นะครับ มันเหนือกว่าพระเจ้า อย่างนี้ดีกว่า ง่ายดี เหนือกว่าพระเจ้าที่เขาว่า อย่างนี้ดีกว่า เพราะว่ามันมันมันมันใช้ภาษาเบ็ดเสร็จขาดจบได้โดยง่ายประมาณนั้นนะแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะเข้าถึงสิ่งนั้นนะก็ไปเข้าถึงสิ่งนั้นมันต้องมาใช้พระเจ้าแล้วต่อไปเนี่ย ก็คิดกลับไปกลับมาสิครับ ก็ไม่ยอมคิดกลับไปกลับมามันก็ไม่ได้นะครับ ขอสภาวะเกิดดับครับ เนี่ย เนี่ยที่เราให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่นะครับ คือใช่แหละคุณคุณคิดนะฮะนะจิตกับตัวรู้จับต้องได้ไหมครับ จิตกับตัวรู้ จิตกับตัวรู้ จิตกับตัวรู้ ฟังให้ดีนะครับ จิตกับตัวรู้ ผมว่าคือสิ่งเดียวกันนะ ในหนึ่งว่าจิตคือธาตุรู้กายใจจิตธรรมดาเนี่ยจิตเท่ากับกายหันด้วยใจ ลองลองเขียนเอาไว้สิครับเขียนเป็นโครงสร้างเอาไว้ไว้คิด ไม่ใช่ละครับ จิตเท่ากับกายหันด้วยใจ อีกโครงสร้างหนึ่งเอามาเอามาเขียนไว้ควบคู่กัน ความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วย เวลา โครงสร้างเดียวกันนะครับ ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลา ต่อมาคือจิตเท่ากับกายหารด้วยใจ หลักคิดเดียวอันเดียวกันเลยครับนะแต่จิตเท่ากับกายหารด้วยใจเนี่ยมันไม่มีตัวเลขเข้ามาให้ โจทย์ตั้งโจทย์ก็ไม่ได้โอเคไหมครับตั้งเป็นโจทย์ก็ไม่ได้ ให้จดเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าความเร็ว เท่ากับระยะทางหารด้วยเวลา เนี่ย อันนี้มันตั้งเป็นโจทย์ได้เลยนะอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยขับจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแปดเวลแปดชั่วโมงถึงเชียงใหม่ใช่ไหม จะต้องใช้ความเร็วเท่าใดอันนี้มันคิดออกมาได้เลยใช่ไหมแปดชั่วโมงถึงเชียงใหม่ ถ้าหากว่าใช้เวลาสิบชั่วโมงมันก็ยิ่งช้า ใช่ไหมล่ะ ความเร็วมันยิ่งช้า ความเร็ว ความเร็วช้านะ ใช้เวลามาก ใช้เวลานาน ความเร็วจะช้า แต่ใช้เวลาน้อย ความเร็วจะเร็ว เพราะฉะนั้นความเร็วกับเวลาเนี่ย มันจะผกพันกันอยู่ ความเร็วกับเวลาเนี่ยมันจะผกพันกันอยู่ มันล้อกันอยู่อ่ะ ใช่ป่ะถ้าก็เลยถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์เนี่ยความเร็วโหเป็นโคตรอินฟินิตี้เลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าใจเป็นศูนย์เนี่ยจิตเท่ากับหารด้วยใจถ้าใจเป็นศูนย์ใจความไม่คิดหยุดคิดโป๊ะ ไปได้หมดเลยเนี่ยใช้หลักคิดตรงนี้ฮะผมก็ใช้หลักคิดตรงนี้แหละ มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้คิดในเชิงเปรียบเทียบ โอ้ยตอนที่รู้กระสิ้นนี้ใหม่ๆเฮ้ยกูจะเอาไงว่าจะเล่าให้กับชาวบ้านเขาฟังได้เนี่ยถึงขนาดนั้น กูจะเอาอยัางไงวะเนี่ย ลุงลุงงอก ลงทุนไปเยอะนะเนี่ย ที่รู้มาเนี่ย วันที่รู้นะวันที่รู้ว่า ว่าได้ของดีมาอยู่ในตัว แต่ถามหาสิ่งที่ตัวได้มาเนี่ย กว่าจะรู้ได้กว่าจะมาพูดได้ เนี่ย ผมลงทุนไปเยอะนะให้รู้ว่าลงทุนในตัวหลักก็คือเมียด่ามากที่สุดในโลกก็แล้วกันอย่างเงี้ยลงทุนเยอะมากเนี่ย ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทบนะฮะในเรื่องพวกนี้กว่าที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังกว่าที่จะมาอะไรล่ะ สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ กับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยหรือไม่แต่แค่เสียงก็ยังสามารถรักษามนุษย์โดยกำจัดอาการเจ็บปวดของผู้คนได้โดย โดยง่ายได้โดยฉับพลัน กว่าจะเอามาใช้ได้เนี่ยครับเนี่ยนะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่อง เลวไหลก็ไร้สาระนะครับโอเคนะ